สวัสดีครับ หากพูดถึงอาเซียนในปัจจุบันก็คงไม่มีใครใช่ไหมครับที่ไม่เคยได้ยิน แต่ถ้าถามถึงรายละเอียด ลึกๆกันแล้วเนี่ยก็คงมีไม่น้อยที่ไม่ทราบว่าอาเซียนเนี่ยสำคัญอย่างไร ประชาคมอาเซียนหรืออาเซียนคอมมูนิตี้คืออะไรสำคัญอย่างไร ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากสำหรับคนไทยเราทุกคนรวมทั้งคนอาเซียนด้วยกันเองนะครับ ดังนั้นในชุดวิชานี้ คือรู้จักสื่อรู้จักอาเซียน เราจะเน้นไปกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงตรง จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนจากทุกประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเป็นการปูพื้นฐาน จากแหล่งข้อมูลตรง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนร่วมกัน และใช้เป็นพื้นฐานในการรู้จักอาเซียน รู้จักประชาคมอาเซียนของพวกเราครับและพร้อมที่จะเดินร่วมๆกันไป สู่การเป็น one vision one identity และ one community หรือ 1 วิสัยทัศน์ 1 อัตลักษณ์ และ1ประชาคมที่เข้มแข็งร่วมกันต่อไปครับ เนื้อหาของชุดวิชานี้จะแบ่งออกเป็น 4ตอนหลักๆ คือ 1. เรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน เซียนเป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนเริ่มแรกได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย 2. เรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดมุมมองการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ของอาเซียนครับ ในบทนี้นะคะ หลังจากที่เราได้เห็นภาพรวมของของการใช้สื่อและกระบวนการการสื่อสารของแต่ละประเทศแล้วเนี่ย มันก็จะเป็นเหมือนข้อมูลพื้นฐานนะคะว่าให้เราเข้าใจว่า เอ๊ะทำไมประเทศนี้มีเคเบิลทีวีทำไมประเทศนั้นไม่มีเคเบิลทีวี ประเทศนี้มีการส่งเสริมเกี่ยวกับดาวเทียม ทีวีดาวเทียม แต่ประเทศอื่นไม่มี บางประเทศเนี่ยในเรื่องของวิทยุชุมชนเนี่ยมีการเจริญเติบโตมากเลยอย่างเช่น ในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะมีอองค์กร ยูเนสโกหรือว่าการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเนี่ยไปส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งวิทยุชุมชนในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยก็ทำให้การส่งข้อมูลข่าวสารจากประชาชนเนี่ยจากรัฐบาล จากหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปถึงประชาชนเยอะมาก หรือในแต่ประเทศเวียดนามนะคะในประเทศเวียดนามเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเป็นประเทศที่มีการคุมเข้มเกี่ยวกับเรื่องของสื่อมากเลยโดยรัฐบาลแต่ทำไมตอนนี้ ประชาชนของคนเวียดนามเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสื่อข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 3. เรื่องราวเกี่ยวกับภาษาและความสำคัญของการสื่อสารระหว่างประชาคมอาเซียน Coding for English. English is very important for ASEAN community because that is a the language that we use for working language. in ASEAN, right? So I think it's very important for everyone to, to speak, uh, to, know, to know how to communicate with it. And how about you? What, what do you think is very important for your life? Mm, I am a student at vocational college and uh, I think for, for me, English is very important because I have to learn very hard because I'm studying in business computer in English program and I have to learn more about English because it's uh, if you know about English, what, what, what will be benefit for you in the future? What do you think? Uh, we help you about your work, right? Yes, about my work in the future. I can get a better job in the future if I know English, if I can, if I can speak English the first thing that I have to prepare for go to Vietnam that I have to learn English and learn uh, Vietnamese mm. yes language because there is not it's not so many people that can speak English และ 4. เรื่องราวเกี่ยวกับการสื่อสาร การใช้สื่อเพื่อการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ดีระหว่างกันในประชาคมอาเซียนครับ ะในคลิปต่อไปนี้นะคะเราก็จะเป็นตัวอย่างของความสำเร็จนะคะของความสำเร็จของผู้คนทั่วประเทศไทยเลย ทุกกลุ่มอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัยนะคะทุกอายุนะคะในการที่จะเป็นตัวอย่างของความสำเร็จที่บอกได้ว่าเมื่อเขาใช้ไอทีแล้วเนี่ยชีวิตเขาดีขึ้นยังไงชีวิตเขาสมดุลขึ้นยังไงระหว่างการทำงานระหว่างชีวิตส่วนตัว ระหว่าง การพัฒนาชุมชนการพัฒนาหมู่บ้าน หรือการพัฒนาหน่วยงานของเขาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรืออะไรต่างๆนะมาจากภาค NGO มาจากภาคของวัดมูลนิธิอะไรต่างๆเนี่ยเป็นตัวอย่างที่หลากหลายมากเลย แม้แต่การใช้ไอทีในการพัฒนาอัตลักษณ์ศักดิ์ศรีเอกลักษณ์ของตัวเองในกลุ่มชาติพันธุ์นะคะ ั้นเรามาร่วมกันเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง จากคนอาเซียนในแต่ละตอนกันได้เลยครับ